เล่นแล้วตอนนี้ ผมจะวัดใจไปเลยนะผมเฮ้ยเอาตื่นไอ้บ้าโอเคครับผมก็กราบสวัสดี คุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมหนุ่มนาเกลียนะครับผม วันนี้ผมจะมาเล่นเกม Fortune อกอีกแล้วนะ ในค่าย PG สล็อตนะครับผมหรือสล็อต PG สล็อต PG ล่าสุดนะครับผม วันนี้เรามาที่ทุน 10,000 บาทนะครับผมเราจะฟาดกันไปที่เร่เรามาดูกันดีกว่าโอเคก่อนที่เข้าไปรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หนุ่มนาเกลียกันด้วยนะครับผม โอเคคลิปนี้บอกข่าวดีหน่อย มีแจกเครดิตฟรีนะครับผมจะเป็นโค้ดนะฮะผมจะใบ้ไปในแต่ละขั้นอ่าพูดยังไงดีจะใบ้ไปนะผมอ่ะเดี๋ยวผมบอกจะบอกเป็นตัวทีละตัวนะผมโค้ดมีทั้งหมดกี่ตัววะอ่ามีประมาณ7-8ตัวนะครับผมอ่าโอเคตอนนี้เราเริ่มกันที่เบ็ด20-30 รอบก่อนนะฮะอ่ามีโค้ดนะมีโค้ดนะแจกเครดิตฟรีนะผม ใครที่คิดว่าตัวเองจำได้หมดนะผมกดไปที่คิง ทุกคิงทุยคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับผมอ่าแล้วไปกรอกโค้ดนะครับผมก็จะได้รับเครดิตฟรีกัน ผมไม่บอกเท่าไหร่นะผมว่าผมเป็นสุ่มแจกนะ เป็นเงินจริงๆ ที่ผมแจกเข้าไปนะครับผมอ่าเอาใจ FC กันหน่อยโอเค ตอนนี้เราอยู่ที่เบสสี่สิบครับผมโอ้โหว้าวสะบัดเลยนะ อืม วันนี้ขอสักสามหมื่นสองหมื่นพอนะผม ขอกำไรสักหนึ่งเท่าตัวพอเลิกเลยนะจ๊ะโอเคไปครับผม มาที่สิบรอบเทอร์โบนะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้บ้าไม่โดดนะผมไปห่วยห่วยห่วยห่วยบักห้านี่แม่โอ้โหว้าวสะบัดเลยครับผม โอเคไปที่สสามิบรอบเทอร์โบจัดไปดิ เอาเติมเลยกระเพิ่มสวยครับผมบิ๊กเวนไปหนึ่งที เอาเฮ้ยเอาเติมเลยครับผมอุ้ยมันมาดีไว้แก เฮ้ยไอ้เท่า มันมาดีเว้ย เอาเรื่องนะ ผมว่า เอาเรื่องอยู่นะ ไปครับผมไปกันต่อเงาเงาเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวหมดสักรอบนี้ผมจะขึ้นเบ็ดนะ ผมดูสถานการณ์เกมก่อนนะ เฮ้ยมันเอาจังอะสวยงามไปหนึ่งดีป๊าผมกดมือดูบ้างเฮ้ย เฮ้ย ไอ้นุ่มโอ้ยไม่โดนป๊าผมกดมือปัดเศษดูบ้างนะครับ เออ มาดิ ผมดูสถานการณ์เกมก่อนนะ ผมค่อขึ้นเบ็ดนะ ผมไปที่สามิบรอบเทอร์โบเหมือนเดิมสวย เฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเข้าทุกดอกอมไม่น่าพูดเลยโอ้โหตอนนี้ว้าวสะบัดเลยครับเอิมต้องโชว์ทุกวันไม่งั้นไม่แตก โถ ลิ้นเนี่ย ลิ้นนำโชค นี่ ดูอืมดู ลิ้นนำโชคนะครับผมโถผมเบิร์นลิ้นทีไรอ่ะ เกมเป็นแตก เวลาเพื่อนๆไปเลยเป็นเพื่อนก็นั่งเนี้ยนั่งทำเงี้ยเดี๋ยวแตก เห็นไหม มาแล้วเนี่ยโถไม่จะโม้ กูโคตรซุยเลย เียโอเค ตอนนี้หมุนยาวๆครับผมที่เบ็ด40 นะ ผมไม่อยากขึ้นเบ็ด200 แล้วผมรู้สึกมันหัวธาตุเกินไปนะโอเค ลืมบอกคำเตือนเลยแล้วผม คลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่นั้นเอ้าเฮ้ยเติมเลยก็เผอแม่กำลังหยิบน้ำมันแหลกเลย คลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงนะผมไม่แนะนำให้เล่นตามเนาะโอเค จัดไปอีก 30 รอบครับผมใครจะเล่นตามมาใต้ปักหมุดเลยนะ ผมทิ้งไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะครับผม เออ อืออืมหมา อุ้ยขอโทษขออภัยขอพระไทยแตงกิ้วกันด้วยนะครับผม เฮ้ย เอาเต๋อไปนลยมันมาดีเกินตอนนี้มันเล่นใหม่เล่นมา มันยังคืนดุนอยู่เลยครับผมวันนี้ไม่เครียดนะครับผม ไม่เครียด ไม่เครียด เล่นลักกี้เนโกะบวกมา โอ้โหเอามาเติมหมื่นเดียวชิวๆโถเสียก็ไม่เครียดนะครับผมเพราะว่าเราต้องยอมรับความเสี่ยงให้ได้นะ โอเคขึ้นที่เบสองร้อยสามสิบรอบผมจัดไป มาดิขม m นไปเลยเฮ้ยเอาเติมเราต้องยอมรับความเสี่ยงให้ได้นะ ผมจะเล่นเกมพนันอย่างนี้นะ ไม่มีใครได้ไปตลอดหรอกนะครับผมขอเตือนด้วยความหวังดี นะ อย่าหาว่าพี่สอน โอ้ไม่โดดสักทีว่ายึกยักยึกยักกูต่อยแม่งห้วยห้วยโอ้ยเสียบตาเถอแม่โอ้โหมันน่าจะมีแบบฟีเอ้ยเฮ้ยโอ้โหมันน่าจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรเห็นเห็นไอ้ทองทองในมือวัวไหมครับผมว่านะ มันน่าจะแบบเก็บเหมือนเก็บวายไปเรื่อยแล้วค่อยให้มันแบบค่อยๆเติมค่อยๆเติมให้มันโดดนะผมว่ามันน่าน่าจะลุ้นดีกว่านี้เฮ้ยโดดแล้วเรียบร้อยเฮ้ยเพื่อน ไม่เอาดิอะเฮ้ย กูลองอ่ะเอาเฮ้ยเอาเติมนะครับผมกูจะร้องไห้ มึงโดดทั้งดีมึงเอากูอย่างนี้เลยเหรอ นั่งมมนความหวัง นั่งน้ำตา ริน ข้าวปลาไม่ได้กิน โอ้แต่ร้องไห้เลยวะยี่น้ำตา ซึมเลยเฮียมึงโดดทั้งทีมึงให้กูแค่นี้เฮียกูจะไปฟ้องพ่อกู ฟ้องกูชื่อ ปะ ยัดจันังคาอย่าเล่นมันไม่ดีมันไม่ดี โอเค สวยผมจังวันนี้ เออ โอ้เล่นไปเล่นมาจะหมดตัวซับเบอร์บัตนี่โดดไหมโดดไหมโดดไหม ไม่โดดนะผม เออโอ้โห หมดแล้วนะผมเหลือสองร้อยนะกดมือดีกว่าไอ้ไม่ใช่สองร้อยเป็นสองร้อยกดมือ เรียบร้อย มาแล้วมันมาแก้ตัวแล้วครับผม ขอดีๆ เหอะไอ้เหี้ย มาให้หวักเสียวตลอกเลยเฮ้ย เฮ้ยเพื่อนอย่า เพื่อนเพื่อนไหลไป เออลิ้นนำโชคเออนี่แหละเออโอ้ยเออหูมันแปดโอ้โหถ้ามันคูณสิบนี่แสนแปดเลยนะ สองแสนดิโอ้โหเฮียถ้าคูณสิบมาในสองแสนเลยนะผม โอ้โห กูเลิกปั่นตลอดไปชาติหนึ่งอะขอไปในคำหยาบมาด้วยนะครับผมว่าเพราะว่าอะไรวะกูไม่รู้เรื่องเลยนะผมโอเคพูดเล่นนะครับผม ก็ขอไปในคำหยาบด้วยนะผมไม่มีเจตนาจะว่าหรืออะไรทั้งสิ้นนะเป็นเป็นแค่อารมณ์การเล่นเท่านั้นนะจ๊ะเอามาเลี้ยวมันเลี้ยวมันเลี้ยวโอ้โหไอสองหมื่นเหรอนี่ว่า ลืมดูเลยนะครับผม แต่ไหนมันจะผมว่าไปต่ออีกนิดเถอะ อืมไปผมกดมือดูบ้างนะ ผมขอสักสามหมื่นเลิกเลยนะครับ ผมขอสองเท่าตัวนะ เออ ผมเชื่อใจมันไม่เกินใจออกหรอกไปครับ ผมห้าสิบรอบเทอร์โบนะปิดเทอร์โบดูบ้างเผื่อจะแตกดีกว่านะครับ ผมไป ผมไม่ซีเรียสนะผมโถโอ้โห ไม่ซีเรียสเลยแบบนั่งเล่นปากบอกไม่ซีเรียสเสร็จปุ๊บนั่งเล่นเสร็จไปนั่งกินมาม่าอย่างนี้ก็ไม่เอา โอ้ โอ้ หัวกูสิ แตกซะบ้าอันนี้แอบตังเมียมาเล่นนะ ผมแอบตังเมีย ควัก ควักออกมาจากบัญชีโทแปะแบบ โอ้ ตอนนี้ว่าวสะบัดเลยนะ ไปผมรถเบ็ดกันหน่อยนะ ไปที่เบ็ดสามสิบไอ้สี่สิบไปผมไปสามสิบรอบ ควันออกไปหมด แล้วตาย เออมาเลี้ยว มาเลี้ยว มาเลี้ยว เออ โอ้โห ตอนนี้จะเข้าเข้าจะเข้าทุนแล้วนะ จากกำไรมาหมื่นหนึ่งนะครับผม โอเค ผมว่าผมเพิ่มเพิ่มเบ็ดดีกว่านะจะไปที่เป็นสองร้อยผมหมดเป็นหมดมาห้าสิบรอบ เปิดทับโบ เอาเอาสามสิบพอมาผมไป เปิดทับโบมาดิมาดิเต็มไม่พันสองเลยเหรอ โอ้โห ไม่จ่าย โอ้โหเฮ้ยเพื่อน เอาเฮ้ยเพื่อน เพื่อนเพื่อนเข้าทุนกูเลยเอ้า สวย เพื่อน เพื่อน เพื่อน อย่าอย่าทำอย่างนี้ก็ไม่ว่ากับใคร อย่าทำอย่างนี้ไม่ว่ากับใคร เฮ้ย มันมันเข้าทุกดอกนะ นั่นไง พูดปุ๊บมันไม่เข้าอ่ะ นั่นไง นั่นไง นั่นไง ปากอ่ะปาก โอ้โห จะหมด โอ้โห เรียบร้อยครับผม จะหมด ผมว่าหมดตูดว่ะ จริงก็ควรถอนได้แล้วนะครับผม เออเซสวยสามสวยสาม จริงก็ควรเลิกได้แล้วนะครับผมตั้งแต่กำไรมาถึงเท่าตัวแล้วนะอย่างน้อยก็กำไรนะร้อยสองร้อยก็เป็นกำไรหมดนะครับผมอ่าเอาเติมเลยก็เติมสวยครับผม โอ้โหไม่อยากจะแอคอาร์สมัดด็อก ไปผมสามสิบรอบมันกำลังจะมาเอาอีกแล้ว บักหนุ่มนาเกลือนี่แม่งกำลังจะมาตลอด ไอคลิปที่ลงเนี่ยเห็นว่าแตกได้แตกดีจริงๆเนี่ย ผมมีเสียนะผมแต่แค่ผมไม่ได้เอาลงนะผู้เล่นโอ้โหใครยังไม่เอาลงผมได้ผมเสียผมเอาลงหมดแหละครับโธ่แต่ส่วนมากจะได้ไงดวงพี่มันมาดวงมันมานะผมโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันเจ็บจงกระใจอยู่จงเฮ้ยเอาเติมเลยก็เปิด หวานเจี๊ยบเลยนะครับผมไปผมอีก 30 รอบจัดไป ถ้ามันผมดูสถานการณ์เกมนะผมถ้ามันแบบมันแตกไม่ดีหรือมันว่าวบ่อยอย่างเงี้ย ได้ก็คนเลิกนะ เฮ้ยโดนเลยเหมือนไปสี่ร้อยดไปสี่ร้อยไปสี่ร้อยไม่ ไม่ ไม่ ไม่ อืมอย่างแหละเพื่อน ไม่ ไม่ โอเคได้ ไปสองหมื่นเเต็มเลยกระเพื่อสวยพี่สวย สองหมื่นโอเคพอไปเอ้ย ผมว่าไปต่อดีกว่า ผมว่ามันกำลังมาวะกำลังมาอีกแล้ว ไปผมรถไปสองร้อยนะสามสิบรอบจัดไปครับผมสามหมื่นจริงก็ควรเลิกได้นะจริงมันถึงเป้าแล้วนะผม ผมขอแบบไปนิดนึง ขอเหลือสองหมื่นสองหมื่นถึงสองหมื่นห้านะผม แล้วแต่อารมณ์นะ จะปัดเศษไปนะครับ ผมไม่เศษอะไม่เศษอะเงินห้าหกพันอะก็จะลองเล่นโดดโดดโดดโดดลองดูสถานการณ์เกมแต่ว่าอย่างนี้ผมว่าไปต่อได้นะ ผมเลยจะเล่นต่อนะครับผม จริงก็ถอนได้แล้วแหละจริงอะแต่ผมไม่ถอนไปครับผมเบ็ดสี่ร้อยจัดไปสามสิบรอบมาดิโอ้โหโอเค เดี๋ยวรอลดถึงสองหมื่นผมเลิกเลยนะถ้ามันไม่มานะครับผม โอเคไปสองร้อยดีกว่านะแพ้ผมโอ้โหเบ็ดฮะสองสี่ร้อยแม่งลดหัวมัวมั่วเลยเหลือสองหมื่นผมเลิกเลยนะพอเลยนะครับผม หรือจะไปต่อดีวะท่านผู้ชม ผมว่ามันกำลังจะมาวะผมขออีกดอกหนึ่งมาผมไปต่อยาวๆเลยนะครับผมมาสี่สี่สี่ร้อยเลยนะสี่สี่สี่สี่สี่อะไรล่ะในหัวสมองมีแค่นี้สี่สี่สี่สี่อ่ะะแพ้เมียมึงไปสี่สี่สี่นะครับผม โอเคไม่ซีเรียสนะ มา ย้ำเลยนะผมอย่าซีเรียสกับเงินที่เสียไป มาผมเบ็ดสองพันมาวิได้ดอกเดียวเลิกเลย มาดิ วัดใจ วัดใจมันอยู่ในสายเลื่อน มาดิ มาผมหมดเป็นหมดนะ ผมว่าผมขี้เกียจเล่นแล้วตอนนี้ ผมจะวัดใจไปเลยนะผมเฮ้ยเอาตื่น เคขอจบที่ 67k ดเคยนะผม ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe ผมด้วยนะครับ ผม ถูกใจถูกใจวัยรุ่น โอเค ก็โค้ดลืมบอกครับผมเ่อไปบอกคลิปหน้าโอเคใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe ให้หนุ่มนาเกลือเพื่อจะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผม โอเคขอบคุณที่เข้ามารับชมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ